บทที่ 2 การวาด การวาดรูปทรงและลายเส้นด้วยเครื่องมือผาดค่ะ การวาดภาพและระบายสีด้วยเครื่องมือบัช การไล่สีกราเดียนและการสร้างแพทเทิร์น ฝึกสร้างภาพวาดการ์ตูน โดยใช้เครื่องมือบัชต่างๆค่ะ นำเสนอผลงานและร่วมกันอภิปรายค่ะ